นอกจากที่เราสามารถใส่เอฟเฟกให้กับสไลด์ได้แล้วนะครับ ในส่วนของวัตถุก็เช่นกัน เราสามารถที่จะใส่ลูกเล่นหรือแอนิเมชันเข้าไปให้กับวัตถุ แต่ละรูปแบบได้เช่นกันนะครับ นอกจากใส่ลูกเล่นหรือเอฟเฟกแล้วก็เรายังใส่เสียงให้กับวัตถุได้อีกเช่นกันนะครับ หรือว่าเราจะกำหนดช่วงเวลาการแสดงแอนิเมชันของวัตถุแต่ละชิ้นก็ได้เช่นกันนะครับ โดยวิธีการใส่แอนิเมชันให้กับวัตถุแต่ละชิ้นนะครับสามารถทำได้ดังนี้นะครับ ก็เริ่มต้นนะครับ ก็ให้เราทำการคลิกเลือกวัตถุนะครับในที่นี้ก็จะมี Smart Art มี Shape แล้วก็มี Picture นะครับครับเดี๋ยวเราจะทำการทดลองใส่แอนิเมชันให้กับตัววัตถุแต่ละชิ้นนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับขั้นแรกก็คือให้ทำการคลิก คลิกเลือกวัตถุของเรา นะครับ ที่ต้องการใส่ Animation จากนั้นนะครับ คลิกที่แท็บเมนู Animation ด้านบน ตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไป สังเกตดูนะครับ จะคล้ายๆกับตัว Transition ของสไลด์ ก็คือจะมีตัว Animation มาให้เราเลือกนะครับ ก็ทำการคลิกสำหรับค่าเริ่มต้นก็คือตัววัตถุของเรา นะครับ จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับมันไม่มีอะไร ก็เราสามารถที่จะสมมติถ้าเกิดเราไม่ต้องการนะครับแอนิเมชันตัวไหนเราก็คลิกแล้วก็มาคลิกนั้นตรงนี้คืนค่าให้กับตัววัตถุชิ้นนั้นๆนะครับมาดูครับก็คือทำการคลิกเลือกวัตถุแต่ละชิ้น สังเกตสังเกตตรงนี้นิดนึงครับตรง วัตถุของเราจะมีตัวเลขกำกับโผล่ขึ้นมา ลิกเลือกดูได้นะครับ หรือจะดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้เหมือนกันก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่มาให้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังสามารถที่จะใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับสำหรับแอนิเมชันแต่ละชิ้น ก็ลองเลือกวัสดุชิ้นที่สองนะครับเลือก สังเกตดูครับ อันนี้ชิ้นที่ 1 ก็จะเป็น 1 ชิ้นที่ 2 ก็จะเป็น 2 สังเกตดูนะครับ 1 2 3 4ก็คือในตอนที่เรานำเสนอนะครับ วัตถุก็จะโผล่มาตามลำดับขั้นตอนนะครับทีละชิ้นทีละชิ้น อ่า นี่ก็เป็นในส่วนของอการใส่แอนิเมชันให้กับวัตถุนะครับ เดี๋ยวข้อต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของอการใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับของวัตถุแต่ละชิ้น